ความเกิดปัญหาว่าการทั้งหมดที่ช่วยโลกยูแลนี้ผมไม่ได้ช่วยเอาปริยัติมาช่วยนะถ้าเอาปริยัติมาช่วยช่วยไม่ได้ ความจำต้องไปวิ่งอยู่กับปริยัตินี่ความจำเรามันไม่ออกเราจะเอาความคำช่วยมาจากไหนวะออกปริยัติคำพีนั้นคำพีบาลีนั้นบาลีนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ออกนะเลยความ เพื่อครึ่งกับนี้ทันทีเลยไม่ออกไปไหนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคนนี้มันถึงเชื่อไปได้นะผู้วันนะพูดทั้จนไม่เป็นไหนพูดออกจากใจเลยธรรมะล้วนออกจากใจหมดหวังลยไมน่าจะไปอ้างอิงคำพีไหนคำพีไหนขพรานี้เป็นคำพีตายตัวคำพีบุญเจ้าคำพีพระอรหันต์ท่านตรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่บริสุทธิ์ล้วนจึงไม่บกพร่องที่ตรงไหน ท่านขอดกับนัานสอนโลกมา นั่นเลยเอาคำพีแล้วมาพีตามคู่วันเนี้ยอันนั้นคำพีความจำอันนี้มันความความจริงมันต่างกันนี้คู่ขกงแล้วเอาแต่ความจริงออกพอดออกว้วาเลยพูดก็ไม่ทราบมันจะไปถึงไหนแล้วมันอ่อนมดแล้วทุกวันเลยนี่มันได้ยินไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่เสียงตองวานนี่มันก็ไม่กวน ประเทศทุกแห่งมันเสียงกังวานกวนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ ถ้ามีแต่เสียงเราออกล้วนๆมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มาสะท้อนสะท้อนอย่างนี้เทศที่ไหนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ทนเอาเทศให้ประชาชนฟังแตงหม้อใหญ่อย่างว่า ให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มแหละไม่ว่าทำขั้นไหน เสียงอันนี้มันกระทบ มันกวนใจมันจะออกพุ่งพุ่งเต็มเหนียว นี่เป็นการเข้าพรรษา วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา ได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันในวันนี้ ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนที่ไหน ท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐาน แต่การประกอบความภาคเพียรนนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้น เวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือเหลือแต่คำพีนะ ขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสีย จะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้ เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมงของกิเลสนั่นแหละ มันก่อกวนทับถมตลอดเวลา ไหลเข้ามาทุกทิศทุกทาง จนมองไม่ทัน ผู้มองนั้นเรียกว่าจะมองไม่ทัน ไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมาก สำหรับพระของเรา ไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้น ให้กิเลสเอาไปถลุงหมด ความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมด กิริยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมา ของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัว สติเน้นนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆ ซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมานมนานนั้นก็ไม่สนใจ ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลย เรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงาน ทั้งวันทั้งคืนอิยาบทไม่เลือกเรื่องการเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสม กองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะ ในครั้งพุทธกาลท่านเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆ บวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ ไม่ว่าจะ ออกมาจากสกุลใด ชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม เมื่อก้าวเข้ามาสู่วงกาสวพัฒแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนมาหมด ความคิดความปรุง การพูดการจากิยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆ หมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้ว แล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่าน ให้จางลงไป จางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัว ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลา นี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในเอียบทใดก็ตาม ถ้ามีสติ กำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกทุกอิยาบท จะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิต ซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้น จับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียรนอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติ รอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั่น โลกอันนี้เหมือนไม่มี เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวล ไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใด สร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจ เผาโลนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมด นี่เป็นเรื่องของกิเลส เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คิดออกไป หาเรื่องโลก เรื่องสงสาร เพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล ให้คิดเข้ามาสู่จิตใจ ดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหา ผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้น อยู่ทุกขณะขณะ ไม่มันคิดออกไป ผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนา ที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรม ที่ติดกันอยู่กับพุทธกับความรู้นั้น นี่เรียกว่าผู้มีความเพียร ไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลยนี่เรียกว่าความเพียร ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้ เมื่อเสาะแสวงหาจุด อันตายตัวยังไม่ได้ก็สอบพยายามสอบที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อม เพราะไม่รู้จักวิธีรักษา เบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูก แน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจ เวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเสื่อม เมื่อเสื่อมไปแล้ว ดึงกลับคืนไม่ได้ พลิกกลับคืนไม่ได้ นี่แหละ การสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิท มันหาไม่ได้ คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่อง ความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจ จึงต้องได้ปากจิตใหม่ เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียว จิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตาม เราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลย คำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธ แต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไป อยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญ แต่คำบุญกรรมนี้เกาะติด ไม่มีละเลยนี่แหละ ตั้งเกี่ยงตั้งจิตตั้งอย่างนี้ ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลย ตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับ ไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ้าวมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเหล่านี้ จะเสื่อมก็ให้รู้ เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิดน้าละอาใจ บัดนี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์ นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้น เอาเสื่อมให้เสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธ เอาเท่านี้เท่านั้น จากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธ บริกรรมอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่า พุทโธกับสตินี่ติดแนบ ติดแนบกัน เอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วย จริงทุกอย่าง ไม่มีคำว่ารอแหละเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไป ติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัด เห็นชัดคำบริกรรม นี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่า คำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มี ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนแล้วยึดคำบริกรรม คือพุทโธ พุทโธ ติดกับสติอยู่ตลอดเวลา แล้วบัดนนี้คำบริกรรมนี่หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มี หมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้น มีแต่ความรู้ นึกพุทโธก็ไม่ออก ไม่ปรากฏ เหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่า ถึงเวลา จิตที่ละเอียดจริงๆ แล้วนักนึกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มี เอาไม่มีก็ตาม เราจะอยู่กับความรู้อันนี้ สติตั้งกับคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือ แล้วจะตั้งอยู่กับ ความรู้อันนี้อไปไหนจเจริญหรือเสื่อมให้รู้ จะไม่ปล่อย จะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรม สติจับอยู่นั่น พอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาคลี่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรม ติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงวาระที่มันละเอียดเข้าไปมันก็เป็นอีก ทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้ว นึกคำบริกรรมไม่ปรากฏให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาอ้าวเป็นไหนเป็นกัน พอคลี่คลายมาก็พิจารณาก็คำบริกรรมเข้าไปอีก อันนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีก อ๋อจิตไม่เสื่อม ค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไป ค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดับ ทีนี้พอเจริญขึ้น ถึงขั้นที่เคยเสื่อม สองสามวันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม สองสามวันเจริญขึ้น อยู่นั้นอยู่ได้เพียงสามวัน เสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบ้างครับยังไงก็ไม่อยู่ ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้ว แทนที่จะเสื่อมลงไปอีก เราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมด นี่เราเคยเห็นมาแล้ว เรื่องความเสื่อมนี่ถึงสามวันเสื่อมไปเสื่อมไป คราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อม เราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลย แต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไป เราเคยเสื่อมมาพอแล้ว จนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุด คราวนี้เราจะไม่ปอะไรเสียดาย กับความเสื่อมความเจริญ นอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี่เท่านั้นไม่สนใจ อาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลง พุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอย สุดท้ายถึงขั้นที่จะจะเจริญขึ้นไปสองสามวันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยค่อย ค่อยตั้งตัวได้ ตั้งตัวได้เป็นลำดับลำดาเราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมัน มันจะเสื่อมไปไหนจเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอยากหมดแล้ว นี่หนักเข้าหนักเข้าจิตก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นมาขึ้นมา จึงแน่ใจได้ว่า อ๋อจิตเล่าที่จะเสื่อมที่จเจริญนั้นเพราะเราขาดสติ ไม่มีคำบริกรรมกำกับ เพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อม บัดนี้ไม่เสื่อม เพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลัก จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้ เอาคำบริกรรมไม่ถอย จนกระทั่งความแน่นหนามันคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้ว สติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยที่นี่คำบริกรรมก็หากปล่อยกันไปเองปล่อยโดยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแก่การกำหนดกับผู้รู้นี่ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นที่นี่ไม่เสื่อมตลอดไปนี่นี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้ เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ ตัวเองอย่างนั้นก็ไม่เสื่อม ตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูก เพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี่เต็มภูมิ ก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเหียการตั้งจิตในเบื้องต้น ให้พากันตั้งอย่างนี้ อย่าทำแล้วหรอกแหละแหละโลเลโลกเล่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลย ถ้าไม่มีหลักยึด นี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่าง เราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดไอ้ความรู้เฉยแบบเล่โลเลโลกเล่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์สุดท้ายก็ ยินนาละอาใจและปล่อยวางงานนี้ไปเสีย เอางานทุงอย่างเข้ามาแทนที่ที่นี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจ ไม่มีอะไรเหลือแล้ว จอจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความพุ่งสร้างวุ่นวายกับจิตการงานต่าง ๆ กับโลกการสงสารมันดึงออกไปดึงไปที่นี่จิตก็เพ่งระจามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอจิตเข้ามาไม่ได้ กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จอสติเข้ามานี้ได้ แล้วมันเดินลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเพลินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดบรลงที่นั่น นั่นละกองไฟอยู่นั่น กิเลสอยู่ที่นั่น มันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไป ให้มันรู้อยู่กับตรงนั้น เอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ ให้สติรับคำบริกรรมนั้นจอกันตรงนั้น เผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเอง เพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอก มาเป็นไฟเผาเรา จิตก็แน่นขึ้นมาอีก ให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้ วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะ ปล่อยไม่ได้ ฟัดกันในเต็มเหนี่ยวเลยนะ ยืนเดินนั่งนอน อย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกัน เมื่อถึงขั้นที่จะจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเอง ถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลย นั่น ทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆแล้ว ความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมจะแน่นแน่นหนามั่นคงจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญา เมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัว ไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อขวนเรามาเบื่อนานานแล้ว พอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเราเลี้ยงจิตใจ ใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันแยกสกุลรกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก พิจารณา ไปหมดในส่วนนังร่างกายของเรา จะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกัน กายนอกคือกายของเขากุลีกาย ในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทางนั้นทางแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุพังอสุขังอนิจจังอนัตตา ถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาเอาข้างนอกมา กำหนดพินิจพิจารณา เอาอันไหนมันสดสวยงดงาม พิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์คลี่คลายออกอถลกหนังออกคลี่คลายออก เอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เรา เรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่า เขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหน ไม่มี มีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นละ่ะมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่า ตะโจตะโจถึงนั้นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูก ทั้งกองห่อตับไตไส้พุงของจักระโรงทั้งปวงหนังห่อไว้เท่านั้นจึงมาหลอกตาบุรุษ ตาตาฟางได้ แล้วก็หลงตามนั้นเอาคลี่คลายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นคลี่คลายออกให้ชัดเจน ไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงาน พอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจ ปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี่เข้าสู่ความสงบใจภาคจิตให้เป็นสมาธิ สงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีก อันเก่านั่นแหละ พิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไว พิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอก เอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญ แล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะอืม ดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมุติว่าเราพิจารณา เข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างใน พิจารณาสกุลากายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปจุกัลเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดกิเลสมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงงามได้ เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมๆ ของจริงเวลาปัญญาอย่างเข้าไปมันเห็นไปหมด แล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหน แล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหน จะติดจะพันกันที่ตรงไหน มันเห็นชัดเข้าชัดเข้า นี่คือความจริงไม่ต้องหลอก มันปฏิกูลจริง ๆตามหลักธรรมชาติของของของมัน แต่เราเสกสรรพั้นยาว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของกิเลสตัวจองปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอก ทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลย เป็นเรื่องกองทุกข์เผาตัวเองไปเรื่อยๆ นี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริง ๆ นะทำงานด้วยปัญญา ก็เอาจริงเอาจังพิจารณา แล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีก แล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเมื่อมันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาขึ้นมาภายในจิตใจ แล้ว ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณ พลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้น การพิจารณารวดเร็วมากขึ้นมากขึ้น นั่นคือปัญญาทำงาน แล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใครบาบใจนี่จางออกไปจางไปเลย ต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่ละปัญญา กองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่น ไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกัน มีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้น นี่เรียกว่าปัญญา พิจารณาให้คล่องตัวอย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอดจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะ ให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมา ควรควรถอนตรงไหน มันจะถอนเอง ควรอิ่มพอตรงไหน มันจะปล่อยของมันเอง ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณา พัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทาน รับทานเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเพราะอิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาขั้นนี้ จนทำนี้ชำนาญ แล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้น หนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นตั้งแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใด ให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณา เป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเมื่อมันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณา เพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญา ย่อมทำงานตลอดไป เมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามา พักในทางสมาธิเพื่อเอากำลัง จิตเมื่อเข้าสู่สมาธิ แล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็น ล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเวลานั้น อยู่กับความสงบนั้นเสีย ไม่ต้องยุ่งกับงาน เวลาให้สงบให้สงบจริงๆ ไม่ต้องยุ่ง อย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบ ให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาีทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิ เอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับ พอเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเอง เข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหน นี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อน ถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี่เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะ อืมปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกาย โลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกัน ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุด เราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวที ไม่มีกิเลสตัวใด จะหนักหน่วงทวงจิตใจ บังคับจิตใจยิ่งกว่าการมกิเลสการมกิเลสอยู่กับร่างกายเมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกันเมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัด สิ่งเหล่านี้ออกมาแล้ว เรื่องการมกิเลสมันก็ขาดไปด้วยกัน อันนี้เราจะไม่บอกเรื่อง ขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกัน ผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดี เป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะ ยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชนิดชำนาญ มองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมด ไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นอยู่คนเป็นหญิงเป็นชาย ไม่เห็นว่าว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็น มันทะลุเข้าไปหมดเลย นี่เรียกว่าปัญญาชำนาญ เป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องคล่องคล่องแค่ว่องไวหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลย นี่จากนี้ไปแล้ว ก็เป็นปัญญาอัตโนมัติ นี่แหละขั้นเริ่มเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติ ก็เริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแค่ว่องไวเฉียบขาด ทันกับการมัธยเลสเป็นลำดับลำดา นี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขา สียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนจนทยานมาก เช่นนั้นเหมือนกัน หากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเอง เพราะตัวนี้เป็นตัวที่ที่หนักหน่วงทวงจิตใจมาก สติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลส ประเภทนี้จึงต้องผาดโผนโจรทยานมาก มันหากพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติารู้ตัวเองนะจะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันทักเป็นอยู่ในตัวเอง ถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิก สันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญ เอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเวลาเอาไปจริง ๆ แล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตาม เป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตาม เอาตั้งกองเอาจุพาไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละ เรา มัน มันเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะ พอตั้งขึ้นภาพนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปกันทีทันทีทีนี้เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้น แล้วเอาตั้งขึ้นดูมัน ต้นเหตุของสุภาของอสุภามันมาจากไหน ให้ตั้งเอาไว้ ตรงนั้นให้เพ่งดู มันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับ เงื่อนมันได้นะ เอาตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการพิจารณาร่างกาย เมื่อชำนาญเต็มที่แล้ว ให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละ คือไม่ไม่ทำลาย ถ้าเป็นกองอสุภะให้มันเป็นอสุภะอยู่งั้น ให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาแล้วนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหน เอาจ้องดูนั้น มันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหน เอาพิจารณาให้ชัดเจน ถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีก เอาจนกระทั่งแตกกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหน เอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหน อสุภาอสุพังนี้ออกมาจากไหน ใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่ง ใครเป็นผู้มาสำคัญ มันหมายว่า เป็นสุภาอสุภะจับไว้ให้ดี แล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกรรมที่เหลือมันถอนตรงนี้นะ พอกำหนดเข้าไปแล้ว มันจะหมุนตัวเข้ามาเอง โดยไม่มีใครบอกก็ตาม ไหลเข้ามาสู่ใจงาน ตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างการมกิเลส กับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้ แต่นี่อธิบายเพียงเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อย อธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมาย และไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้ผู้ปฏิบัตินั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโก แล้วไม่ต้องไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่ว เอาให้ชำนิชำนาญ แล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่จุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสวากาธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละ ให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังค์ ยาปล่อยอย่าวางยาละเลาะแหละนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อน ผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้น มันขวางหูขวางตา ทนเอาเหมือน ตาบอดหู หนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นเราดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำอย่างนั้น เอาจริงเอาจังทุกอย่าง คิดดูเที่ยวไปเที่ยวกรรมฐาน เอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เพราะจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเที่ยว ไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลา งานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครก็ตามมายุ่งไม่ได้ อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้ เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาที่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อน ประกอบความภาคความเพียรต้องหยอกแยกแยกเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพังเผลอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไป พอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้ มันจึงไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจ ถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมผู้เจ้าทรงสอนจริงๆแล้ว ยังไงก็ไม่พ้นมาผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนทุกคนเป็นอาการิโกอาการิโก นั่นทำเป็นอาการิโก ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาทำลายได้ ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลา แล้วกิเลสจะพังไปพังไป โดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันให้เอาจุดนี้ให้ดีนะ ายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัย มันสิ้นได้โดยกันนั่นแหละ ทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานละมันสิ้นเสียสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกองสารเห็นไหมคนสิ้นเสียสิ้นสมัย จากมรรคผลนิพพานมีแต่กี่กักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้น ตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่า มีความเจริญรุ่งเรือง มันจเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคนเพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพาน ไม่สั่งสมมรรคผลนิพพาน สั่งสมแต่กิเลสมันก็ได้แต่พื้นแต่ไฟมาเผารัวนั่นเองสิเนี่ยสำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัดสั่งสมทำด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนทำทุกบุญทุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น ไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะ แต่เรามันทะเลถลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลส ไม่รู้เนื้อรู้ตัว แล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมากหมดผลศาสนาหมดเหตหมดสมัย ศาสนาคืบศาสนาล้าสมัยก็กิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหะทันสมัย ทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนะเวลานี้อันนั่นเจริญ อันนี้เจริญ อะไรก็เจริญ ทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพุนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเพราะร้ายที่คือหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟตลอด แล้วหาดูที่ที่ไหนในโลกอันนี้ ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้ แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะ อย่าไปหลงสำคัญนะเออื่อคนมั่งคนมีคน มียศถาบรรสักบริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสุขสุขสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลส เอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถาบรรสักสูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละ มีแต่กิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไป ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาด เป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียเนี่ยโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสีย เอาความสุขมาจากไหนฉลาดฉลาดโดยธรรมนั่นถึงถึงจะมีความสุข นี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมาย กิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กัน แล้วให้สัตว์ล่มจมในบัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติ เราคนเดียวนี่นับได้หรือจนตั้งวันนี้ นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงทั้งถึงวันตายของเราว่า เราเกิดกี่ภพกี่ชาติ นับไม่หยุดไม่ถอยตายอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสารโลก กิเลสไม่มีคำมาเท่าแก่ชราค้ำค่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไป ไม่มีคำว่าไวไวกิเลสหลอกเรื่อยๆ ถ้ามีทำสกัดรัดกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติ เอากำจัดมันลงไปกิเลสนะนี่ละสกัดรัดกั้นวัตวนให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามา เห็นประจักษ์กับใจของเราเอง ไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนล่ะเวลาจิตสกัดรัดกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซในเรื่องการเกิดแต่จะตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัตวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดย่นเข้ามา ใจของเราก็ประจักษ์ สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัด หัวกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไปตางที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ เอาขั้นนี้ให้ดีนากายกตาสติยาปล่อย เอาให้หนักให้ให้ทำงานกับอันนี้ ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกละเริ่มตั้งแต่ขั้นการมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไป ปัญญาสมาธินี้จะหมุนตัวเป็นเตียว ลื่นไปเลย ได้รับได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้ะขั้นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนขั้น กายกตาสติการพิจารณาสุภาษสุพังสุภาษสุพังนี้มันเป็นมันเป็นปัญญาชุนมุนวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาษอสุภานั่นโดยลำดับดา หมุนติ้วกันอยู่ในนั้น จะว่าอัตโนมัติก็ไม่ผิด แต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องโอจะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้กิเลสให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจ ดึงเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับอยู่กันตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้เนี่ยขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วติ้วนี่แล้ว มันก็ผ่านเปิงไปแล้วที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียด คือพวกนามมาทำกายนี่เรียกว่ารูปธรรม พิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสการมกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามมาทำ พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่า ชั่วปรุงขึ้นแล้วดับ มันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ย ไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจายลงไปแล้วโลกนี่ว่างไปหมด เพียงการมกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะ ตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อ ไฟเผาโลกคือตัวนี้เองตัวนี้เองรู้เลยชัด พอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองที่นี่ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นชุนมูลวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามาท่เลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่าง มันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละคว้ามาคว้ามาคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสมมติหมุนตัวเป็นเกลียวได้ล้างเอาไว้นะที่นี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลาถ้ามันเห็นประชัดอยู่งั้นจีนักปฏิบัตินะเห็นชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครบะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครอท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจ แล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะ นี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะอืมมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะ การปฏิบัติธรรมมาเนี่ย ทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรา มันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าว แล้วล้มลุกคุกคานจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วนั้น ติดอยู่ห้าปี เพราะมันไม่รู้ทางเดินไปเห็นสมาธิ นั่นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้น ด้วยความประมาทติดสมาธิ อยู่ทั้งนี่ไหนก็อยู่ได้ จิตใจที่มีสมาธิแล้ว มันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจ ทุกจนอะไรไม่สนใจ เพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ เพียงสมาธิก็พอตัวพอตัว เมื่อยังไม่เห็นทำขั้นสูง จึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา สมาธินี่ทำให้ติดได้ อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดผมออกจากสมาธิ ผมไม่ได้ลืมนะ คือมันติดจริงๆ มันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืน อยู่ไหนอยู่ได้ ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะ อยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลา นี่เวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะ ออกจากสมาธิเนี่ย พอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญา ไม่บังคับไม่ได้นะ จะให้เกิดขึ้นมา เองนั้นอย่าหวังนะ นี่เราพิจารณามาแล้ว ติดสมาธิห้าปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเนี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับก็เห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดกิเลสขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะ สติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้วหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกัน มันชุนละมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนพอเรื่องการเมื่อกี้เลสเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้ว โลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มี มันก็มีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่น มันประมวลมาได้หมด ไม่ต้องไปถามใครเลย พอตัวนี้ขาดกระเด็นออกไปจากใจแล้ว ไม่มีอะไร โลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจ เพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้ นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงต่างๆร่างกายมันหมดความหมายแล้ว มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะ นั่นอ่ะร่างร่างกายเมื่อพอในการมากิเลสขาดสะบั้นไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่น มันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิไม่ใช่จะพิจารณานี้ตลอดไปนะ ถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันที แล้วก็ยอมรับกันทันที แล้วก้าวทางด้านสัญญาด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหน ไฟจะลุกลามไปเรื่อยเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วา ไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเอง พอถึงขั้นขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียด มันมีตรงไหน นั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเอาอสุภะอสุพังนี่แหละ เอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เสร็จแล้วแล้วนะ มันหากฝึกซ้อมไปในตัวของมันเอง ฝึกซ้อมเรื่องการมกิเลสทั้งๆทที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตาม มันเอานี่ฝึกซ้อมไปก่อนนี่นี่มีนอกนี่มีใน มันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจ จนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือ ส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้ว แต่ยังมีนิมิตอันหนึ่ง ที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ ให้การเมื่อกี้เหลือนี่ละเอียดรอสุดขีดก็ไป ขั้นระดับที่สอบได้มีนี่ เช่นเราสอบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าสอบได้ นี่ขั้นที่ขาดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นได้แล้วที่ระดับของ อันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปอนาคามีพระพุทธสิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมเดิมดับเนี่ยฝึกซ้อมมันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยเรื่อยถือขั้นกามเมื่อกี้กิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนิชำนาญในด้านนามธรรมอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมา เมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆ แล้วมันไม่มีนะที่นี่ นี่นีตั้งขึ้นพับดับพร้อม ดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นปจากภายในใจ ไปเป็นภาพอะไรขึ้นมา มันก็ออกจากภายในใจ มันรู้แล้วรู้แล้วนี้ดับลงดับลงจิตก็มีแต่ความว่างว่างว่างเรื่อยอแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไร ก็ดับพร้อม ดับพร้อมตามกันไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละเชื่อไฟคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื่อไฟส่วนนี้ แล้วสติปัญญาตามต้อนกันไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นเพราะอย่างนั่นที่พิจารณานะ ราะมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหน มันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิต ไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนกันไปก็ถึงอวิชชาปัญญาสร้างคาลาโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้น นาน มันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงตรงนั้นเลยอ๋อมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั้นที่จุดที่มันเกิดของ สัญญาลมทั้งหลายวันนี้ เมื่อพิจารณาก็ไปแล้วมันถึงจุดนั้น จุดนั้นพังกันเลยแล้วขาดสะบ้านลงไปหมด ไม่มีอะไรเหลือแล้ว ถามหาทำไมนิพานฮะก็อันนี้เองปิดนิพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพานถามมาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอก เปิดแหนออกจากน้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุมหมอไว้ ออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไม น้ำอยู่ในสานั้นบึงบ่อนั้น เต็มอยู่แล้วนี่ถามพระนิพพานเท่าไรกิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าทำไมแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม เพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไร แล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่สมถกรรมฐาน บริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอย แห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยเนี่ยมันวางขายไว้หมด นั่นเหล่านี้เป็นขายของวิชาทั้งนั้น เวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปตัปธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาก็ไปเผาก็ไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้ว มันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อย ๆ ดังที่ว่าเนี่ย ปัญญาส่วนส่วนหยาบส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ มันก็หมุนตัวของมันไปเอง เขากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญา มันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาจากนั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างเงี้ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะอืมมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่ไม่สงมันไม่ถามใครอีกด้วยนะเออ ออกจากมหาสีบัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสีบัญญามันคืออะไรนั่นแหละเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะ ไม่มีในคัมภีร์ก็ตาม ก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่างไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียด พอถึงขั้นมหาสีบัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีก ที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาละเลดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไป ละเอียดซึมซาบ นี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะ สุดท้ายก็พังทลายหมด ไม่มีเหลือเลย หันเมื่อกิเลสพังทลายหมดแล้ว ไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมามาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชา เนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายอ่ามันติดมากับจิตนี่แหละ ตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้ว ทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตาย ตัวพาให้เกิดให้ตาย พังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตา แล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้ว สว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีก มันก็รู้อีกนั่น อันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตาย ผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตาย ตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตาย มันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติ นี่ละการปฏิบัติธรรมะบูเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะเออว่าทำมาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนก้นมันตายของมันที่ไหน แล้วมันแตกสลาไปเมื่อไหร่กิเลสมัน มันจะเป็นกิเลสวันยังค่ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิทำมาคำคร่าวชลาคือล่าสมัยไปได้ นั่นเห็นมากิเลสหลอกคนทำมาฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับกี่กัน ทำไมไม่เห็นคือเห็นล่าสมัย แต่ทำทำไมคือล่าสมัย นั่น ฟาดกันลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรมาาคือว่าล่าสมัย มีกิเลสอย่างเดียวมาว่า หั่นเอามันอย่างหั่นเลยการปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนา ยิ่งเข่ายิ่งแก่มา การเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้ว นี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไง ที่ได้บึกบืนทำนี้แลเวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี่แล้วเหมือนกันหมด ถามกันหาอะไรของเดียวกันเท่านั้น พอกระเทือนถึงกันหมดเลย นี่แหละจิตดวงนี้แหละ แล้วพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะ มันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละ แล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะ เอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเอง พอมาถึงขั้นผึงเนี่ย นิเรศทางลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ย เหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้ว อ๋อ นิพานที่เราเคยคาดว่านิพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลย อันนี้กับนิพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะ แต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละ จากนั้นก็แยกไปอีกนะ ให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมด ทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้ว พระพระอรหันต์องค์ไหนจัดรู้ปึงเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกัน เหมือนกับแม่น้ำที่สายต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่มหาสมุทร สายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางประกงเป็นต้น เวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นกระเทือนกันหมดเลย อืม จะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้ นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย ไม่ไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆ ไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเอง ใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึ่งเท่านั้นนั่นเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วพึงเข้าไปเรียกว่าจัดรู้ธรรมนั่นละถึงมหามิมุตมหานิพานแล้ว หรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมด กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ ถามพระพุทธเจ้าหาอะไร ว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพระเจ้าทุกทุกองค์ มีมากขนาดไหน พระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันคนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้นี่ใครนับได้ว่า นี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนั่นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆโบมีจำนวนมากขนาดไหน เมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเหมือนกันหมด หรือว่าเป็นมหาวิมุหานิพานหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมด นี่ละศูนย์ไปไหน พิจารณาสิธรรมชาตินี้ศูนย์ไปไหน แล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลา แม่น้ำสายต่างๆ ไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงศูนย์ไปไหน อันนี้ก็เหมือนกัน ผู้บำเพ็ญจิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุตมหานิพพานแล้วเท่ากับแม่น้ำถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วศูนย์ไปไหน นั่น มันเห็นประจักษ์อย่างนั้นล่ะ จะศูนย์ไปไหน แล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มี จะสงสัยไปไหน มันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติ ไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังวัตยาตรรมกัมพีบาลานเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้น ผมเป็นมาแล้วนะ ผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยๆนะ เรียนบาปสงสัยบาป เรียนบุญสงสัยบุญ เรียนไปถึงไหน เรียนนรกสงสัยนรก เรียนสวรรค์สงสัย เรียนไปที่ไหน สงสัยไปที่นั่นสงสัยจนกระทั่งถึงนิพพาน ก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพาน มีหรือไม่มีนะนะนนี่แหละคือความเรียนเฉยจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริง จำได้แต่ชื่อ ไม่เห็นตัวจริง มีแต่ความสงสัยแบก ความสงสัยไป จบพระไกรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไกรปิฎกก็จบได้ตั้งแต่ความจำ เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติ แยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไกรปิฎกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเรา ชนิดต่างๆ ถ้ามีแต่แปลนเฉยๆวางไว้เต็ม ห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมา ถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือน ตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลาง แล้วปลูกสร้างประตามแปลนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมา ตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวทนั่นเอง ปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมา ให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นเป็นเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้ว สมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สำเร็จอันสมบูรณ์เนี่ย อันนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลเราก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาว่าเป็นผ้าหัวโล้นอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดตะบ้านไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะพระเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้ผู้พวกไปพวกผีพวก สัตว์นรกพวก ไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเอง แล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโลนมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระนั้นทั้งๆทที่ไม่มีศีลจากตัว เนี่ย เพียงเรียนเฉย ไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลตัวหนึ่งด้วยนี่มีศีลที่ไหน ความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไร แม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่เหลือ เนี่ย ความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะเออมันไม่เป็นมากเป็นผลอะไร นี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตาม เรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใด มีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพาน มีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัย ไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติ แล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดนี่ว่า เราก็บอกว่าเราเป็นนอนแทะกระดาษอยู่เจ็ดปีเนี่ย เรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้ว แต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นั้นเราก็ดี ปฏิบัติมาเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติ หากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ย ประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเอง ปฏิบัติรักษานะสมาธิก็ปรากฏขึ้นมา เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาร่างร่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหน ปรากฏขึ้นเรื่อย เพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญา ปัญญาขั้นใดก็รู้ก็รู้นี่แหละเรียว่าสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญา เป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นปัญญา ปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชัดๆนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรียกว่า สร้างมรรคผลนิพพานเออสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติอืปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบ้านเป็นเรือน ขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญา นี่จวนเสร็จแล้วนะนี่นะ มรรคผลนิพพาน บ้านอันสมบูรณ์คือสำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้ว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้ว นี่ปฏิเวทปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลำดับ ตั้งแต่เริ่ม ศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเอง สมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเอง ก็รู้แจ้งในตัวเอง และปัญญาขั้นใดที่ ที่เราพิจารณาแยบคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสีมาัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลย ก็รู้ประจักษ์ในตัวเอง ถามผูุ้ทธเจ้สมัย นี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ย ศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็งนะมีแต่ความจำอย่างเดียว ปฏิปฏิบัติไม่มี ปฏิเวทก็ไม่มีฮั่นธรรมดาต้องมีทั้งสามอย่างนี้ ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้าไม่มีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำ เขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลย เรียนมากเรียนน้อย ไม่มีปัญไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษ อืมไม่ได้มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหน แต่มันผิดที่พูดดิไปนอนแท้กระดาษ เต็มไปด้วยความสงสัย ไม่เชื่อตามหลักความจริง ที่ท่านสอนไว้ในหนังสือเล่มเท แล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปโลกจะมาบาปบุญนรกสวรรค์พรมโลกไม่มีทั้งๆทที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจะหมดว่าไม่มีไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเอา มันเหมือนกันหมดนั่นแหละพรอลงกิเลสมีในหัวใจแล้ว เมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัยให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเป็นเพื่อนว่า การเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตาม ผมไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคำพีสาธุไม่ได้ประมาทคำพีนะแต่คำพีไหนนี่มันประจักษ์แจ้งแล้ว ท่านสอนอยู่คำพีนอกก็สอนเข้ามาหาคำพีในนี่ มันแล้วมันก็เป็นขึ้นในคำพีในแล้วไปถามที่ไหนอีกนี่การสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำหนักตำราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะ สอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนที่เมื่อเราเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี้ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่าง ไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดใดถอดออกมาจากหัวใจหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็เลยรับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลก ท่านเอาถอดออกหัวใจเอาธรรมออกมา จากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลก พระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลก พวกเราถอดออกมาจากความจำ ตามตำรับตำรามาสอนเอาเจ้าของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาปลาไปอย่างนั้นนะนี่หลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจ อืความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจ เมื่อรู้ตรงนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไร ในโลกอันนี้ไม่สงสัย ประจักษ์นี่ศาสนาพระเจ้าคือตลาดแห่งขงระนิพพานสดสดร้อนๆ นะอากาลิโกอากาลิโก ฟังสิทำพระเจ้ามีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหน อยู่กับผู้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชาจีวรพระเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละ ถ้าปฏิบัติแล้วพระเจ้าปณิพานไปไหนก็ตามสวากาธรรมตัดไม่ชอบแล้วนั่นนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบแปลนท่านฝังที่ถูกต้องทุกอย่าง ให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดี แล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าเดินตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายอีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติ ให้เผลอไปตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แล้ว อยู่ประทับอยู่กับผู้เจ้าก็ไม่มีความหมาย ไม่เกิดประโยชน์อะไร โมฆะบุรุษโมฆะพิสูจนั้นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะ ที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ เป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้ เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะได้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าทำประเภทเหล่านี้ที่เราเราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะ มันก็ออกมาด้วยความบดบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละ ออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิ จะอยู่เฉยไม่ต่อย มีความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อย อยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้ว ก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่ายกกันกนทางทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะ ไม่ใช่ธรรมดา เคลื่อนคาดที่ไหนมา เออฟาดตั้งแต่วันที่ที่ห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม บนหลังวัดดอยธรรมเจดี เวลาห้าทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลส ประหนึ่งว่าโลกธาตุ สะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะ เป็นนี่ในหัวใจนี่แหละ แต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี่กับกิเลสพลากจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นนะถ้าธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้ละต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับทำฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนี่นี่แหละเวลากิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกกิเลสนี่เมื่อประหนึ่งว่า โลกธาตุนี้วันไปหมดจริงๆ นะ จนเกิดความอัศจรรย์ โอ้โห โอ้โห น้ำตาล่วงพรากลงทันทีเลยนะ โอ้โหหาทำหาที่ไหน หาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหน นั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาทำแบกกดสะพายบาดขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้เราก็ว่าเราหาทำหาทำทำอยู่ที่ไหนคือเวลามันรู้แล้วมันทำอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกถูกเป็นระยะระยะไป ที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทำอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่ อ๋อ เราก็มีวาสนา อยู่บ้างพอประมาณหนาเราไม่เคยเคยคิดเคยคาด ว่าเราจะรู้เลยเห็น แม่นิพพานเราก็เคยเคยคาดว่า เห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เป็นยังไงไม่เรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไง หรือไม่นั่น หายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพาน นิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะ ธรรมชาตินี้คาดมาได้เลย แต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่ หรือมหาวิมุตติมหานิพพานเลยเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่า ธรรมธาตุมันเออ เข้ากันได้สนิทนะ นี่มันประจักษ์ในหัวใจ เพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้น เข้ากันได้สนิทมดบรรดาพระพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ สาวกอรหันต์อรหันทั้งหลายทุกๆ พระองค์ พอถึงขั้นนี้แล้วป้าบนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมด แต่ก็ต้องเอา ใช้ชื่อ เพราะโลกนี้มีสมมติ ก็ต้องชื่อว่านิพาน หรือมหาวิมุตติมหานิพาน แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่ค่อยมีใครพูด เราถอดออกมาพูด โดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติ ตั้งแต่วันนั้นมาแล้ว ผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้อกิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราเห็นอยู่นี้ไม่เคย แล้วเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยนี่มันเป็นเรื่อง ก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะ เออมันขาดสะบั้นไว้แล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมูติ อดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมูติ ธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมูติ แล้วจะเอาความเสื่อมของเจริญมาจากไหน เรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอหันประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้ว จะสงสัยที่ไหนอีก เราไม่เคยปรากฏนะนี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดา แต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ย คราวนี้ได้ออกแล้วนะ ออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลส หูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่ค้าข้านต้านทานยาสนใจกับมัน คนที่ดียังมีอยู่ เราสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสารประโยชน์ คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปะทะปรมะปล่อยทีเดียวเลย นี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวก ครูบาอาจารย์ข้างหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเรา ไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้น ไม่พูดยังไง ว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะเฮ้อจะมาคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอารมณ์อาหานอย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหน อย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสนียดจันไรเสนียดจันไรขอบกิเลสนั่นสิทำนั่นจะเป็นอะไร ก็ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตรงข้าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้น นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกผมก็เคยได้ยินว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้น ว่าโอ้ยอย่าอย่ามาห้ามนะว่า กิเลสมีสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลย เวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่เราพูดได้ไง พระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะ ว่างนี้เลย เอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านตันทานให้มาโบกมือหามันเลย เวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลย รฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดว่ะนี่เห็นไหมกล้าหาญไหมนี่เราทำถ้าลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสหมอบทั้งหมด ไม่มีตัวไหนจะมากล้า ถึงก็กล้าต้านถึงจะต้านทานก็ลมปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสาร พูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวด เอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเองเนี่ยถึงได้เปิด ปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะว่างของเรื่อยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะอืมเราจึงได้กล้าพูดไว้ว่า การเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วมสองปีมาแล้วนะ แล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอ่อนลงยาเขาจะผิดนะ ว่างนี้เลย เออไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่านสามเดือนโลกธาตุนี้ เอาตัวไหนเก่งเข้ามา ธรรมะจะออกรับกันทันทีทันทีเลย ดีไม่ดี นี่เคลียร์ตอนลงขาดสะบั้นไปเลย เวลานี้นี่เคลียร์ตอนยังไม่ได้ย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆงี้นะสะพายไปไหนนี่เคลียร์ตอนมันก็ติดย่ามติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ย พอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลย เหมือนเขาทอดแหนั่นเองเออกลางแหไปที่จะทอด มองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งแล้วมันคู่ควรกันหรือ ทอดลงไปพันหนึ่งกับขี้หมูขี้หมานั้น แล้วเอาแหมาล้างทั้งวัน มันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่ แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้าง ควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมา นี้ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมันยังไม่ควรที่จะลง ไม่ลงทำยังก็ไม่ลง พอถึงการเวลาที่ควรจะลง แล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้น เราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเรา เพราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้าง มีแต่เอามาพูดงูปลาปากัน อืม จำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูด ของจริงไม่ปรากฏในหัวใจ ไม่พูด มันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหน สุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์ใบลานกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล้วกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านมาได้นะมีตะกิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นดิเพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้าง ที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะวะ เอาจึงออกมาถอนออกมาจากหัวใจ เทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกัน แต่เราไม่ได้ถอนออกมาจากตำราเราถอนออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยสุตกทาน ไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใด ที่เชื่อว่าจะมาติดโลกเถียงสาร นี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดเออถึงจะเขาจะเราจะติดเขาเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็น สิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถาม เราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ย เมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกธาตุนี้นั่น มันก็มีเท่านั้นเอง เราจะนไ่้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่าง นี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ทำของจินบุริเจ้าคงเช่นคงวานาอย่าพากันเป็นบ้าบ้ามารคนนี้พานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะ เออ เต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นน่ะ มันครอบมาได้สี่ที่แปดสี่เก้าปีตั้งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามจนกระทั่งป่านนี้ แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะ เออ มีก็เหมือนไม่มี แล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกออกตามขั้นลำพง แต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไง ทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้ว ทางด้านจิตใจยิ่งแล้ว ทีนี้เวลาออกไม่ต้องออกทั้งสองด้านอกสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบินทบาทจะบรรดาพี่น้องทั้งหลาย มาช่วยซ่อมแซม สิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โต แต่ที่มันจำเป็นจริงๆ ก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะ ชาวพุทธของเราจึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจ ไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากกว่ามากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะเออธรรมะประเภทเหล่านี้ แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นี้ตอนเราก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์ตอนมันจะออกมันเองนะ ว่า มันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกธาตุนี่กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไร ทำเป็นถังขยะเหรือทำเลิศก็ถังขยะ แล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไร เรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกทั้งขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลอะๆขนาดไหน สายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือน มองดูถังขยะนั่นเอง แล้วจะมากลัวถังขยะหาอะไร มากล้าถังขยะหาอะไรทำคำเลิศเลอจริงๆแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะพระกันตั้งอ์ตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำ ผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นเรามาพูด หาที่ต้องผีเขามาได้ เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดี อุปถัมภ์ประถากบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพลมใสแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะ ถ้าเวลานี้มานี่ ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นออกมาว่า พระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังที่นะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่น ทำไม ฟังพี่นายสิทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตกกระตากไม่มีปีมีขุย ไม่มี ปืนผาหน้าไม้แหละไม่มีดังเคี้ยวดังกรอบๆแกรบๆล่ะ แต่มันกืนอยู่ภายในกืนภายใน จมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายใน เนี่ยเวลานี้ศาสนานี่จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นเป็นผู้พาให้จม เป็นอันดับหนึ่งเขาว่าเงี้ยเราสรุปสังเวชนะ ฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่างไง เขาพูดตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมด นั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง ถ้าจะคิดให้คิด ถ้าจะแก้ให้แก้นะ ต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะพระเรานี่หัวร้อนร้อนเป็นเพศที่ร่มเย็นท่านทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้ เนี่ยก็เพราะความเลี้ยวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระ ให้แสดงออกเป็นปืนไฟต่อชาติศาสนานั่นเองท่านหลายบาพิจารณานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสรุปสังเวชนะเขาพูด หาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะ เขาเป็นผู้เคารพนับถือ ศาสนา เขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ในทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขาจึงมากล้าพูดได้ยังไงเขาไม่เห็นเขามาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นเพื่อนพันท่านทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมือง มันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอัดอั้นตันใจจะตายเขามาระบายครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือ นั่น เขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเทียวนะโถขนาดนี้เฉลยว่า ท่านพระการพิจารณานะ อย่าให้เป็นอันตรายต่อนศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นเป็นพระยงเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหนเมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห้เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดตั้งวาขึ้นมา เพื่อมีร่มโพลมใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะ แต่พระกลายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซะจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิ เรื่องเหล่านี้ น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันได้มันมันมีอย่างเหรือว่าว่าพวกเราเป็นผู้นำของการของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นะผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นเป็นมันมันน่าฟังไหมพิจารณาสินี่แหละผมสรุปสองเวียนเนี่ยนะให้พากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจ ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียว เวลานี้เพราะทำการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะละพอ